ใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษสักทีนะ เพชรเนี่ยจบมาจากโรงเรียนรัฐบาลไทยในห้องธรรมดาเลยนะคะ แต่จะบอกว่าพูดออกมาเป็นประโยคไม่ได้อะพูดตะกุกตะกักหน้ามือเป็นหลัง มือเลย จนแบบเพื่อนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษอะเขาหัวเราะอะไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนไทยไปเลยเพราะว่าเรากลัวถูกจัดบนโลกนี้นะคะมีเทคนิคที่มีชื่อว่า space repetition step 3 practice is the key to success เป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้เมื่อก่อนจากเพจที่พูดไม่เก่งทำให้เพจเริ่มพูด เริ่ม express หลาย ๆ อย่างออกมาได้เลย back to my channel, PZ or PZAD. For those of you struggling with English, don't skip this video. You need to stick with me until the end of this one because I'm going to share my experience learning English and how I have become as experienced as I am now. ใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษสักทีนะ อยากได้กำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษจังเลย ดูคลิปนี้ให้จบนะคะ เพราะว่าเพชรจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษ จนมาเป็นภาษาอังกฤษแบบเพชรนะปัจจุบัน ใช่ค่ะเราจะไม่ใช้คำว่าให้เก่งภาษาอังกฤษแบบเพชรนะ แต่ก็มาไกลจากเมื่อก่อนเยอะหลายคนอาจเห็นเพชรทำคลิปภาษาอังกฤษพูดกับสกอตกับบริทนี่พูดแบบฟุตฟิตโฟร์ไฟหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเพชรเนี่ยอาจจะจบมาจากโรงเรียนเอกชนดีๆหรือว่าห้อง EP ภาษาอังกฤษแน่เลย no you are mistaken เพชรเนี่ยจบมาจากโรงเรียนรัฐบาลไทยในห้องธรรมดาเลยนะคะ จำได้ว่าตอนม .6 เนี่ย สอบได้ท็อปโอเน็ตภาษาอังกฤษของโรงเรียนเลย แล้วก็ไม่เคยได้เรียนพิเศษอะไรกับเขานะ ถึงแม้เพชรจะสอบได้คะแนนดี แต่จะบอกว่าพูดออกมาเป็นประโยคไม่ได้อะพูดตะกุกตะกัก เมื่อเทียบกับคนที่แบบอาจจะไม่ได้สอบท็อปโอเน็ตแบบเพชรอะแต่เขาสามารถพูดกับครูต่างชาติได้น้ำไหลไฟดับเลย อันนี้คือความต่าง จนกระทั่งค่ะเพชรสอบเข้าจุฬาเข้ามาได้ใช่ไหมคะ และอันนี้แหละค่ะมันทำให้เห็นถึงหน้ามือเป็นหลังมือเลย เมื่อก่อนสมัยมัธยมเนี่ยเราดูโอ้โหเก่งกาจมากเลย แต่พอมาเจอของจริงในรั้วอักษรจุฬาเนี่ยนะคะ เราเป็นแค่ติ่งเล็ก ๆ เพื่อนทุกคนแบบเก่งมากเทพมากโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษ มันทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเพชรคือท้อใจมาก เพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถสื่อสารกับครูได้แบบอ๋อ yeah yeah yeah that's right ทุกคนพูดกันเก่งมาก ในขณะที่เราแบบเอ๊ะอาจารย์สั่งว่าเลยเราฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าออกความเห็นอะไรเลยตอนนั้นคือนั่งเงียบในห้องภาษาอังกฤษแบบ แต่สุดท้ายค่ะก็กล้าที่จะพูดกับเพื่อนฝรั่งมากขึ้นนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเพชจะมาแชร์ 3 step 3ขั้นตอนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นในแบบฉบับของเพชนะคะ เพชทำยังไง How I have become a better English speaker over the years Step 1 good mindset หรือความเชื่อในทางที่ดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดในโลกนี้หรือว่าเรื่องใดๆก็ตาม การเริ่มด้วยทัศนคติที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบ เพชรไม่ค่อยได้แล้วก็พูดผิดค่ะ จนแบบเพื่อนที่เขาเก่งภาษาอังกฤษอ่ะเขาหัวเราะอ่ะ ด้วยความที่เราไม่สนิทกันอ่ะ มันเลยทำให้เราแบบเสียเซลฟ์แล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนไทยไปเลยเพราะว่าเรากลัวถูกจัด แต่ด้วยความที่เราเนี่ยมี good mindset มันก็เลยทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะค่อยๆ ก้าวผ่านหลุมพรางตัวนั้นออกมาได้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครพูดภาษาอะไรก็ตามภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือภาษาอะไรอะ่ะเราไม่ควรไป judge เขาเลย แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้เกิดช่องนี้ขึ้นมา เพราะว่าอยากจะ encourage ทุกคนน่ยให้พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาต่างประเทศ ได้อย่างไม่ต้องกลัวที่จะพูดผิด อยากจะให้น้องๆเห็นแบบเฮ้ยในคลิปที่พี่เป็นพูดผิดได้เลยอ่ะ จริงๆกล้าพูดผิดต่อคนดูแสนๆคนอะฉันก็พูดได้ปะวะ ฉันไม่ต้องกลัวผิดปะวะ พราะฉะนั้นค่ะ mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก step 2 basic knowledge หรือความรู้พื้นฐานนั่นเองนะคะ ซึ่งเพชเนี่ยจะแบ่งออกเป็น 2 อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ vocabulary 2 ก็คือ grammar สิ่งแรกที่จะต้องรู้เป็นพื้นฐานเลยนะคะ ก็คือคำศัพท์นั่นเอง แต่เพชก็รู้ค่ะว่าการจำคำศัพท์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอจำตรงนี้ปุ๊บอ่ะตรงนั้นลืมตรงนั้นลืมอ่ะตรงนี้ลืมอ่ะลืมลืมไปหมด แต่หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าบนโลกนี้นะคะมีเทคนิคที่มีชื่อว่า space repetition หรือการจำแบบซ้ำๆและแบ่งเป็นช่ว ช่วงนั่นเองค่ะ ถ้ายังไม่รู้จักเพจอธิบายให้ฟังง่ายๆไปค่ะ เส้นแนวตั้งนะคะ คือเส้นแห่งการเรียนรู้ ส่วนเส้นแนวนอนคือเส้นเวลาค่ะ เวลาที่เราเพิ่งจำคำศัพท์เสร็จเนี่ยความรู้เราจะอยู่ถึงขนาดนี้เลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้เราก็จะค่อยๆ หายไปหายไป หายไปจน ลืมไปเกือบจะหมดแล้ว แล้วทำยังไงล่ะ ที่จะทำให้เราไม่ลืม วิธีการนั้นก็คือการทำซ้ำหรือเรียกว่าทบทวนนั่นเองค่ะ เมื่อเราได้ทบทวนความรู้เราก็จะกลับไปที่จุดเดิมค่ะ และหลังจากนั้นเวลาผ่านไปใช่ค่ะ มันก็จะเกิดการลืม เราก็จะต้องทบทวนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปก็ยังจะลืมต่อไปนะคะและใช่ค่ะเราจะต้องกลับมาทบทวนนะคะ แล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ อย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องทบทวนกันตลอดไปเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ ถ้าทุกคนสังเกตช่วงเวลาที่เรากลับมาทบทวนในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะห่างออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ หมายความว่าในช่วงแรกที่เราทบทวนเนี่ยอาจจะต้องทบทวนใกล้หน่อยเพราะว่าเราเพิ่งจะจำได้แต่ถัดไปนะคะเราเริ่มจำได้มากขึ้น เราก็สามารถกลับมาทบทวนแบบห่างออกไปได้อีก เพราะว่าเรายังคงมีความรู้หลงเหลืออยู่ หมายความว่าในการทบทวนในแต่ละครั้งเนี่ยคำศัพท์คำไหนที่เราจำได้แล้ว เราอาจจะไม่ต้องหยิบเขากลับมาทวนแล้วทวนอีก เราสามารถทวนเขาน้อยลงได้เพราะเราจำได้แล้ว แต่คำไหนที่เรายังลืมลืมลืมอยู่ อาจจะต้องกลับมาทวนให้บ่อยขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วการจำคำศัพท์ด้วยวิธีแบบ space repetition เนี่ยมันทำได้ยังไง นี่คือ flash card เวลาเรามี flash card ใช่ไหมคะ เราก็จะจำคำศัพท์ไปทีละตัวทีละตัวจนเราจำได้ และเราจะหาคำที่ไหนมาเขียนใน flash card แล้วเราจะหา flash card มาจากที่ไหน เพชรอยากแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแอปโมชิโมชิค่ะ แอปนี้นะคะเป็นแอปรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ ที่มีแบ่งแยกย่อยเป็นหลากหลายหมวดหมู่เลยนะคะ รวมกันเนี่ยประมาณคำพื้นฐาน 1,000คำเลย รวมถึงมีฟีเจอร์ดีๆที่จะช่วยให้เราจำภาษาอังกฤษ วันละแค่ 15 นาทีได้อย่างดีด้วยเทคนิค space repetition นั่นเองค่ะ ฟีเจอร์ที่ยูนิคมากๆของแอปนี้นะคะชื่อว่า golden time แอปนี้นะคะเขาจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานรวมถึงช่วงเวลาที่เราใช้นะคะ และเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่เราควรที่จะกลับมาทบทวน กลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะเขาจะส่งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊ง notification หรือว่าการแจ้งเตือนมาให้กับเราเลยนะคะ เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็แค่เปิดแอปกลับมาทบทวน แล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ของเรานั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะ คำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น5เลเวลด้วยกันนะคะ แบ่งออกเป็นสีสีแบบนี้เลย คำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนไปได้ไม่นานนะคะ จะอยู่ในเลเวล 1และ2นะคะโมชิโมชิค่ะก็จะแจ้งเตือนให้เรากลับมาทบทวนคำศัพท์บ่อยๆนะคะเพื่อให้เราจำได้แม่นยิ่งขึ้น ส่วนคำศัพท์ไหนนะคะที่เราจำแม่นแล้วนะคะคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่เลเวล4กับ5นะคะโมชิโมชิเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้เรากลับมาทบทวนคำศัพท์พวกนี้น้อยลงสรุปง่ายๆเลยนะคะแอปโมชิโมชิตัวนี้นะคะ จะช่วยให้เราจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยเทคนิค space repetition นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคำศัพท์ จากที่ไหนเลยนะคะ มีรวบรวมให้แล้ว รวมถึงวางแผนเวลาในการทบทวน แล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ให้เราด้วยค่ะ เราไปดูกันดีกว่าว่าแอปนี้ใช้งานยังไงกันบ้าง อย่างที่เห็นว่าในแอปนี้เนี่ยมีแบ่งมาให้หลากหลายหมวดหมู่เลยเนาะ แล้วก็จะเรียนไปตามแต่ละหมวดนะ ซึ่งแพรคิดว่าตรงนี้มันดีมากเลยที่เราจะได้จำเป็นหมวดหมวดไม่จำแบบสเปซสปะเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวตรงนี้ แอปนี้จะรวมคำศัพท์ตั้งแต่พื้นฐาน แต่แอปนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของ pronunciation หรือว่าการออกเสียงให้กับเพจด้วยนะ อย่างเช่น เราไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าก็คือ schools หรือว่าโรงเรียน student พอเข้ามาใช่ไหมคะ เราจะเห็นแฟลชการ์ด แล้วก็มีรูปภาพให้เราเห็นเลย มีคำว่า student กดเข้าไป student แปลว่านักเรียน แต่ทุกคนสังเกตอะไรไหม เสียงที่เขาพูด student student เขาจะไม่พูดว่าสติวเด่น อย่างที่เราเคยเรียนกันมาจะไม่สะไม่ติวไม่เด่นนะ แต่จะเป็น student student ได้ฝึกฟังแล้วก็ได้ฝึกออกเสียงด้วยนะ แล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ด้วย พอเราท่องจนจำได้แล้วใช่ไหมคะ เราก็มาที่หน้าถัดไปเลยก็คือ ให้เราพิมพ์สิ่งที่เราจำไปเมื่อกี้ student ถูกต้อง ถัดไปเขาก็ยังให้เราพิมพ์ต่อนะคะ ต้องจำให้ได้เลยจริงๆ teacher หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นคำศัพท์ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะ ดูแฟลชการ์ดของเขาต่อไปเรื่อยๆเลย และสำหรับเพจเองเนี่ย ก็ยังช่วยในการ expand หรือว่าขยายคลังคำศัพท์ในหมวดนั้นที่เพจยังไม่รู้ได้ด้วยนะ อีกอย่างที่เพจชอบก็คือ เพจได้ทวนความจำบ่อยๆ มันทำให้เราแบบ เฮ้ย เราจะไม่กลายเป็นคนขี้ลืมอย่างแน่นอนอะไรแบบเนี้ยใครที่กำลังมองหาสิ่งที่จะ provide คำศัพท์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงคำศัพท์ มากมายหลากหลายหมวดหมู่ที่ใช้ในชีวิตจริงได้แอปโมชิโมชิก็เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังมองหาสิ่งเหล่านั้นอยู่น้องเขาเนี่ยไม่ได้มีมาให้แค่คำศัพท์เนาะยังมีรูปภาพการออกเสียงได้ฝึกพูดฝึกฟังแถมยังช่วย จัดการเรื่องการทบทวนให้กับเราด้วยนะคะ ทุกคนนะคะสามารถไปดาวน์โหลดแอปโมชิ โมชิ ได้แล้วนะคะ ทั้งใน App Store แล้วก็ Google Play เลยค่ะ Basic Knowledge อย่างที่2นะคะ ที่ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือ ไวยากรณ์หรือว่า grammar เพราะมันจะช่วยให้เรานำคำศัพท์ที่เรียนรู้มาตลอดเนี่ย มาสร้างเป็นประโยคออกมาได้นั่นเอง สำหรับตัวเพชรนะคะ ตอนนู้นเลยเนี่ยเพชรเรียนแกรมมาจากในหนังสือค่ะ ก็ทำให้เพชรเข้าใจนะคะว่ามันใช้ยังไง มีรูปแบบยังไงต่างจากภาษาไทยยังไงอะไรประมาณนั้น สำหรับใครที่แบบไม่ชอบ อบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเพชรอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะเปิด YouTube ค่ะ แล้วก็เซิร์ชเลยว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือ English Grammar จะมีอาจารย์จากหลากหลายช่องเลยนะคะ มาสอนไวยากรณ์ให้กับเราแบบฟรีๆเลย ซึ่งแบบคิดว่าถ้าเกิดเราได้ฟังจากทางในออนไลน์รวมถึงได้อ่านหนังสือเองเนี่ย มันจะยิ่งเสริมความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ให้กับเรามากขึ้นด้วยนะคะ Step 3 practice is the key to success การฝึกใช้จริงค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำและไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะคะ เพราะว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้เมื่อก่อนจากเพจที่พูด ไม่เก่งทำให้เพชรเริ่มพูด เริ่มเอ็กซ์เพรสหลาย ๆ อย่างออกมาได้เลย ในคลิปที่เพชรแบบแชร์เรื่องการเรียนภาษาเพชรจะย้ำอยู่บ่อยมากว่า ให้ฝึกใช้ทุกวันมันคือประสบการณ์จริงของเพชรที่ทำให้เพชรพูดภาษาอังกฤษได้เพชรเลยอยากแชร์เรื่องนี้กับทุกคนแบบ จริงจังซีเรียสมาก ในการ practice ภาษาอังกฤษนะคะ เพชรขอเน้นเรื่องของการฟังกับการพูดเนาะการฟังนะคะ ฝึกฟังจากหนังเลยเมื่อก่อนเนี่ยเพชรชอบดู Harry Potter นะคะดูครั้งแรกนะคะดูเป็นซับไทยครั้งที่2ดูเป็นซับอิงซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะฝึกฟังให้เราคุ้นชินกับสำเนียงของเขาโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ ทุกคน และอีกอย่างหนึ่งคือ มันจะเป็นการ expand คำศัพท์ของเราเหมือนกันให้เราได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆ แต่ว่าได้ดูจาก ของจริงว่าเขาใช้กันยังไง ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพชรก็ไม่ได้มีเวลามาดูหนังยาวๆหลายๆครั้งแล้วใช่ไหม แต่เพชรอาจจะอาศัยการติดตามอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ชาวฝรั่งที่เพชรชอบนะคะ อย่างเพชรเนี่ยติดตามอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอเมริกันคนหนึ่งนะคะ ชื่อว่าคริสติน่านะคะชื่อช่องว่า Beauty ิ h i c k y นะคะ ซึ่งเพชรก็ชอบเขามากแล้วก็ดูแล้วก็ไม่เบื่อเลยทำให้เพชรอะได้ฝึกฟังแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยพูดภาษาอังกฤษมันเท่ขนาดนั้นเลยอยากจะพูดได้ได้แบบเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนางเนี่ยจะมีความมั่นใจสูงมากและอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือเพชรอะฟังสำเนียง ของเขาออกนะ แต่ว่าพักหลังๆมาเนี้ยคือเขาแบบไม่ได้ทำ YouTube แล้วเหมือนเขาไปโฟกัสในเรื่องของการทำอย่างอื่นมากกว่า แต่ว่าใครที่แบบ เออ อยากจะไปติดตามเหมือนกันก็ไปดูคลิปเก่าๆ ของน้องเขาได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ภาษาอังกฤษยังไม่แกล่งกล้ามากนะคะ เพชรก็จะแนะนำว่าใน YouTube น้องเราสามารถเปิด c l o s e caption ได้ก็คือมันจะขึ้นอัตโนมัติให้เลย เราก็สามารถฟังไปด้วยแล้วก็ดูซับตรงนั้นไปด้วยได้นะอ๋อแล้วเขาก็มี podcast เหมือนกันนะคะเป็น podcast ที่แบบจะชวนเพื่อนฝรั่งของนางเนี่ยมาอัปเดตเมาส์มอยหอยสังชีวิตวัยรุ่นของนางนะคะซึ่ง แบบมันเป็นการฝึกฟังที่ดีมาก สำหรับใครที่แบบอาจจะรู้สึกว่ายังฟังภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาได้ไม่ขนาดนั้นยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสต์สำหรับคนไทยเนาะที่แบบมีแทรกเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดอย่างเงี้ยก็พี่พิชชี่อย่างนี้หลาย ๆคนน่าจะรู้จักเนาะหรือว่าพอดแคสต์ก็คือ The Standard ที่เพจแบบชอบดูชอบฟังอยู่บ่อยๆเลยใครที่มีแนะนำไม่ว่าจะเป็นช่องฝั่งไทยฝั่งฝรั่งยังไงนะคะคอมเมนต์บอกกันได้อยากจะแบบ explore ไปหาสิ่งใหม่ๆเหมือนกันค่ะ สุดท้ายค่ะ practice เรื่องของการพูด สิ่งที่เพชรบอกมาตลอดเลยเนาะคืออยากให้ทุกคนพูดทุกวันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดจริงๆตอนนี้เนาะมันมีหลายคอร์ส หลายที่มากเลยที่เราสามารถลงเรียนไปเพื่อที่จะไปฝึกพูดกับชาวต่างชาติได้ ซึ่งราคามันอะค่อนข้างสูงเนาะแต่สำหรับใครที่แบบว่าอยากฝึกเองอะไรเงี้ยเพชรก็ใช้วิธีฝึกเองเหมือนกัน ก็คือเมื่อก่อนอะจะมีความแบบพูดเองคนเดียว มันจะมีความหลับตานะคะ แล้วก็มีความจินตนาการเหตุการณ์ แล้วก็ yes that's right how about you yeah I like it too คือมันจะดูเหมือนคนแบบไม่ค่อยเต็มเป็นคนบ้านนิดนึงนะคะ แต่ว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษทุกวันได้จริง ๆเลย หมดแล้วค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะ ก็เป็นขั้นตอนที่เป็นประสบการณ์ของเพชรที่ผ่านมาจริง ๆเลย ก็เลยเอามาแบ่งปันกับทุกคนนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่แบบ อยากจะเริ่มพูดภาษาอังกฤษแต่แบบเอ๊ะเริ่มยังไงดีกำลังหลงทางอะไรอย่างนี้เนาะ เผื่อจะได้อะไรกลับไปอัดแอปใช้กับตัวเองได้นะคะ จะบอกว่าการเรียนภาษาค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบปุ๊บปับแล้วทำ ำได้เลยมันต้องอาศัยความตั้งใจ ความพยายาม และก็การฝึกฝนนะคะ และยิ่งประกอบกับถ้าเกิดเรามีแพชชั่น มีความชอบความหลงใหลแล้วเนี่ย มันจะยิ่งเป็นตัวผลักดันทำให้เราแบบทำสิ่งนั้นอย่างสนุกมากขึ้นด้วยนะคะเพชรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเรียนภาษานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย